ต่อมานะคะประโยคบอกเล่าแบบที่เป็นคำกริยานะคะ มี2แพทเทิร์นด้วยกันคือแพทเทิร์นแรกแบบที่ไม่ต้องการกรรมนะคะ จะเรียงเป็นประธานคำช่วยกะหรือวะตามด้วยสถานที่คำช่วยนิหรือเอะตามด้วยคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมค่ะ ส่วนอีกแพทเทิร์นหนึ่งเป็นประโยคคำกริยาที่ต้องการกรรมนะคะ จะเรียงเป็นกระทาน คำช่วยกาหรือวะตามด้วยกรรม คำช่วย โอและตามด้วยกริยาค่ะ ตัวอย่างประโยคแรกนะคะ ฉันมีนัด สามารถพูดได้ว่า私は約束があります私は約束があります วาตาชิแปลว่าฉันนะคะยักโซกุแปลว่า นัดหรือว่าสัญญานะคะ ส่วนอาริมัสแปลว่ามีนะคะ ฉันมีนัดก็สามารถพูดได้ว่าวาตาชิวะยักโซกุกะอาริมัสซึ่งในกรณีที่ประธานของประโยคเป็นวัตชิเนี่ย บางทีคนส่วนใหญ่จะนิยมตัดคำว่าวัตชิทิ้งไปนะคะ เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าประธานของประโยคเป็นใครค่ะ ต่อมานะคะ ประโยคถัดมา มีคนญี่ปุ่นอยู่ สามารถพูดได้ว่านิฮงจินกะอิมัสนิฮงจินกะอิมัสนิฮงจินแปลว่าคนญี่ปุ่นอิมัสแปลว่ามีค่ะ ถัดมานะคะ ฉันไปญี่ปุ่น สามารถพูดได้ว่าวววตตชมฮงเอิคัส私は日本へ行ฮงเ私はอิคิมัส ฉันก็คือวาตาชินิฮงก็คือญี่ปุ่นนะคะอิคิมัสคือไปค่ะ ต่อมานะคะ ต้องการพูดว่า คุณยายมาโรงพยาบาลสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า โอบาซังกะเบียวอิงเงะคิมัส โอบาซังแปลว่า คุณยาย เบียวอิงคือโรงพยาบาล คิมัสคือมา โอบาซังว่า เอียวองเอะคิมัสคุณยายมาโรงพยาบาล ฉันกลับบ้าน ในภาษาญี่ปุ่น สามารถพูดได้ว่าวาตาชิวะเอเอะคาเอริมัสวาตาชิคือฉันเเอะคือบ้านคาเอริมัสแปลว่ากลับค่ะวาตาชิวะเอะคาเอริมัส แปลว่าฉันกลับบ้านค่ะ คุณป้ากินข้าว สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอบาซังกะโまฮาโงะทาเบมัสโอบาซังคือคุณป้าโกฮังข้าวทาเบมัสกินโอบาซังกะโกฮทาเบมัสคุณป้ากินข้าว ตื่นนอน โอจิซังกาโอคิมัส โอจิซังคือคุณตา โอคิมัสคือตื่นค่ะ โอจิซังกาโอคิมัส คุณตาตื่นนอน พี่สาวอ่านหนังสือ พูดได้ว่า โอเนซังกะโฮงโงโยมิ お姉さんが本を読みます。お姉さん、ピーサー、を本何数読みます。あ、่าน้องสาวฟังเพลงพูดได้ว่า妹が歌を聴きます。妹が歌を聴きます。妹น้องสาว歌 งคิกคีมัฟฟังค่ะ คลิปนี้เราได้เรียนวิธีการแต่งประโยคบอกเล่ากันไปแล้วนะคะ ก็อย่าลืมนำคำศัพท์ที่ได้เรียนในก่อนหน้านี้นะคะ มาลองแต่งประโยคกันดูค่ะมีนาซังกัมบัตเตกราไซ